อยากอยากอยากให้เขาเขาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ หรือพบปะผู้คนอะไรพวกเนี้ยค่ะให้ให้ให้มีสันทนาการกับคนอื่นบ้างบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้เขามีเพื่อนแล้วก็ได้เจอกับคนที่แบบว่า ไม่ได้คุ้นเคยเขาจะได้ปรับตัวได้ง่าย แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เชิงธรรมชาติพี่ชอบอยู่แล้วค่ะ เออก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมจักรยาน แล้วก็เ่อิญลูกชายเนี่ยเขากำลังเห่ออยากขี่จักรยานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากพามาแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นบางกระเจ้าบรรยากาศดีอากาศดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ลูกมาเจอธรรมชาติเจอความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อเช้าพี่มา8โมงนิดๆก็เห็นทีมงานกับเพื่อนๆนะคะมากันตรงต่อเวลามากเลย แล้วก็น้องๆที่มาจัดกิจกรรมเนี่ยรู้สึกจะมีเทคนิคในการแบบพูดคุยหรือว่าเล่นกับเด็กๆอะค่ะ ให้เขาแบบว่าไม่ต้องมากังวลว่ามาม้ามาม้ามายืนใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่สนใจพี่เลยนะปกติ ปกติเขาจะติดนะคะแต่พอเขามาที่นี่เขาพี่ๆแบบเป็นกันเองอะค่ะ ประทับใจก็คือประทับใจพี่ๆทีมงานนะคะว่าพี่ๆทีมงานต้อนรับดี แล้วก็ให้ความรู้ได้ดี เข้ามานั่งสังเกตการหลาย ๆ กิจกรรม ก็เห็นว่าพี่ๆทีมงานก็พยายามที่จะให้ความรู้กับน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเด็ก ๆ เนี่ยถ้าได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ คือได้มาใช้ชีวิตกับเพื่อน ๆ เด็กๆ ก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับสังคม ไม่ได้ตามใช่ไหมแต่เขาแอบประทับใจอยู่ค่ะแอบประทับใจกลุ่มกลุ่มพี่ๆที่จัดทีมงานที่จัดกิจกรรมอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ติดต่อมาหาตั้งแต่ติดต่อคุณแคมจนกระทั่งมาถึง การต้อนรับน่ารักแล้วก็เด็กๆไม่กลับมาหาแม่เลย จนถึงเววินาทีนี้ยังไม่หาแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดใจคือคือน้องๆการเป็นทีมสตาฟเนี่ยทุกรายละเอียด เก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกรายละเอียดว่าว่าเป่อ ทุกอย่างอะค่ะ มัน มันโอเคหมด เราหมดห่วงกับเด็กไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาเหมือนกับจริง ๆอาจจะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ที่เด็กๆ ชอบอยู่แล้วด้วย กิจกรรมดีๆ แบบนี้นะคะค่ะ ค่ะ มาแน่นอนค่ะ ก็คงสนใจแต่คงต้องดูหลาย ๆ อย่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องอะไรจัดที่ไหนเงี้ยเพราะว่าน้องก็มีมีมีภาระจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการเรียนเยอะเหมือนกันเลยคะะอ๋อแน่นอนมามาแน่นอนค่ะค่ะแต่อยากให้แบบก็ดูช่วงเวลาถ้าเป็นเท่าที่คุยไว้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นต้นพฤษภาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีเลยค่ะ ก่อนเด็กเปิดถ้าเวลาสะดวกไม่ไม่ติดอะไรก็มาแน่นอนค่ะค่ะมากค่ะขอบคุณมากนะคะ